เมื่อสมเด็จพระนเรศวรได้ทรงประกาศเอกราชน้ำเมืองแคงแล้ว พระองค์ก็ได้มีพระราชดำรัสตัดถามไปยังราษฎรชามอนเมืองแคงว่า จะเข้าร่วมด้วยกับกรุงศรีอยุธยาหรือไม่ ราษฎรชาวเมืองแครงโดยมาก ก็พร้อมใจกัน ที่จะเข้าร่วมกับกรุงศรีอยุธยา ด้วยหมายจะปลดแอกจากกรุงหงสาวดีที่ถูกกดขี่มานาน พระองค์จึงได้ใช้เมืองแครงเป็นศูนย์บัญชาการ ในการรวบรวมกำลังพลทั้งไทยมอญเพื่อหมายจะเข้าตีกรุงหงสาวดี แต่กันนั้นเมื่อพระองค์ทรงทราบความว่า พระเจ้าหงสาวดีนันทบบูเรงทรงมีชัยเหนือพระเจ้ากรุงอังวะ และกำลังจะเสด็จกลับกรุงหงสาวดีนั้น พระองค์จึงได้ให้การเทควาวราษฎรไทยมอน กลับไปยังกรุงศรีอยุธยาแทน โดยในการเทควาครั้งนี้ เมื่อถึงแม่น้ำสตง อันไม่เป็นแม่น้ำกว้างใหญ่ พระองค์ก็รับสั่งให้ราษฎรนั้นอพยพเป็นพวกแรก และพระนเรศวรกับกองกำลังทหารบางส่วนนั้น ก็จะข้ามแม่น้ำเป็นส่วนสุดท้าย เมื่อทัพ ของสมเด็จพระนเรศวรได้เสด็จข้ามแม่น้ำสะตงจนหมดสิ้นแล้ว สุรกรรมมา ผู้เป็นนายทัพที่หงสาวดีส่งมาเพื่อจะตามมาปราบปรามนั้น ก็ได้อยู่ที่ริมแม่น้ำสะตง ทั้งสองฝ่ายจึงระดมยิงด้วยทั้งปืนเล็กปืนใหญ่ แต่กันนั้น ก็หาได้ทำอันตรายใด ๆ ไม่ เพราะด้วยความที่แม่น้ำสะตงนั้น เป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่กำลังปืนไฟขนาดน้อย ก็ยากที่จะเข้าถึง สมเด็จพระนเรศวรจึงได้ทรงใช้พระแสงปืนยาว 9 คืบ มีความยาวประมาณ 2 เมตรเศษขึ้นประทับยิงบนหลังช้าง ซึ่งก็ต้องตกแก่สุรกรรมมา ผู้เป็นนายทัพพม่า จนถึงแก่ความตาย ทัพกรุงหงสาวดี จึงได้ถอนทัพกลับไป และพระแสงปืนองค์นั้นเอง จึงมีชื่อว่าพระแสงปืนข้ามแม่น้ำสะตง ซึ่งนักเป็นเครื่องราชูปโภคในองค์พระมหากษัตริย์ สืบมาจนถึงทุกวันนี้